การสร้างข่าวหลอกลวง การกระจายข่าวบนระบบอินเทอร์เน็ตทำได้ง่ายมาก โดยเฉพาะในกลุ่มสังคมออนไลน์ ดังนั้น การสร้างข่าวเพื่อหลอกลวงจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากมาย อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ ข่าวการแพร่กระจายของไวรัสที่ไม่เป็นจริง คือการสร้างข่าวว่ามีการแพร่กระจายไวรัสชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด ทั้งๆทที่ไม่เป็นความจริง หรือเป็นความจริงเพียงส่วนน้อย จึงทำให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ มีความตื่นตัว และหาทางป้องกัน ด้วยการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสเหล่านั้นมาใช้งาน จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโปรแกรมลบไวรัสนั้น แนวทางการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการสร้างข่าวหลอกลวง คือเราควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และพิจารณาความเป็นไปได้ รวมถึงพิจารณาวิธีป้องกันที่ถูกต้อง ถ้าใช้งบประมาณไม่มาก ก็ควรที่จะจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้ก่อน เพื่อจะได้ไม่ทำให้ระบบส่วนใหญ่เสียหาย หรือใช้โปรแกรมประเภทแช่แข็งข้อมูล เปิดปิดเครื่องกี่ครั้งข้อมูลก็กลับมาเหมือนเดิม